ออโต้สิบข้างคือเก่าเนาะค่ะ เพราะว่าช่วงนี้ออโต้กำลังมาเลย แต่ว่าหนูนะสิบ่ใส่ออโต้ลากยาวๆเนาะแต่ที่เป็นการใส่ออโต้เอ่อในการเปิดใหม่เนาะค่ะ โอเค คอมโบนึงมาเอาองูนสวยงาม เฮ้ย เดี๋ยวสิงโต สิงโตนึงแถว เออ 80 บาท เชี่ยโคตรเอามาว่าบิ๊กวินเข่าแล้วค่ะ86บาทโอ้โหโคตรเอามาโอ้โห ตอนนี้เหลืออีกสามข้างสองละ อ่ะ เริ่มบ่เข่าได้เลยเห็นปะสวย เห็นปะหลังๆมานี่เอ่อออโต้เริ่มบ่เข่าแล้วค่ะ กะจะบอกว่าใส่หลายๆนี่บ่ดีแน่นอน ควรที่สิ ใส่แบบห้างๆกันแน่เนาะค่ะ มันเจ้าสีเขาโอ้โหเชี่ยแปดบาทมาว่ะดาบขวานเออ โอ้โห เสียดายโลกกะ ถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะไลฟ์แบบสี่น่าจะได้ 3 อันนะ โอ้โหมาแถวนึงมาโลกแตกแถวนึงเนาะค่ะ 30 บาท เชื่อมาป่ะโคตรเอาไป เรื่อยๆ เลยเนาะค่ะ อ่าสี่บาท อ่ะสำหรับเวลาที่หนูนาเล่น อันนี้หกโมงเร้าเนาะค่ะหนูนาลูกขึ้นมาเล่นตอนหกโมงเร้าก็สำหรับเวลาตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบสามเออหกโมงยี่สิบสามแล้ว สวยงาม หกโมงกำลังดีเลยแต่ว่าเอ่อบางเที่ยกะเศร้าเกินไป ต้องหาเวลาไม่เนาะค่ะเดี๋ยวดูนะสิร้องหาเวลาไม่เบิ้งอ่ะโอเค ได้ไม่อีก 8 บาท เนาะค่ะโอ้โหเออ มา โลนะโอ้โห สวยงามโลตกนั่นหลักมาอีก36บาทที่โคตรเอามาดาบขวาน โอเคอังุ่นคอมโบซีแล้วค่ะ ตอนนี้เขาได้เข่าฟิสปินแล้วโอ้โหเสียดายไลฟ์มงกุดกับไลฟ์ทหารเนี่ยหนูนะถือว่าไลฟ์แบบทีงามแล้วค่ะ แต่กะโอกาสได้กะยากแล้วพวกมุงกุดกับทหาร เออ มาอยู่หกบาท โอเคทหารสิบสองบาทแล้ว สะสมไปแล้วค่ะ สวย โอ้เสียดายอ่ะมาเอาสิงโตมาอยู่ขอโล โอ้โห โลล็อกแรกว่าตก ลายงามแล้วค่ะ ลายแบบนี้ได้ว่าหกสิบสองบาทแล้วค่ะหนึ่งอยเก้าสิบสามไป โอ้โห เชี่ยหกสิบหกบาท กำลังสิบอกว่ากดต่อยาวๆจนกว่าสิฮอด้อยฮอดแล้วนะคะ มา คอมโบสามเยาว่า โอ้โห นึกว่าจะสีเขาคอมโบซี่อีกตอนนี้เดบิกวินแล้วค่ะเจ็ดสิบสี่บาทเมื่อกี้ทหารเนาะค่ะซีช่องไป ใส่สิบห้าบาทเนาะค่ะแล้วก็ออโต้ครข้างคือเก้าในการเปลี่ยนไม่ก็คือเขาสิใส่ออโต้เนาะค่ะอ่าอธิบายเพื่อสิบอกเข้าใจ จุดประสงค์ที่หนูนามาเมื่อนี้ก็คือหนูนาสิมาลองฟันสิงโตของสูตรปันอีกเนาะค่ะหนูนาฟันสิงโตสูตรปันมาหนี่สองมือแล้วมือนี้จะเป็นมือที่สามหาสมุดเขาฟันสิงโตนะ ก็เลยเลือกเอาสูตรนี้มาใส่เนาะค่ะ เพราะว่าการที่หนูนาได้ฟันสิงโต หนูนาได้กับสูตรนี้แหละเออหมูวานี่ก็เล่นเวลาใกล้ๆเคียงกันนะหมูวานี่หนูนาก็เล่นหงมูกันแต่ว่าตอนนี้มันคนละเวลาเนาะค่ะโอเค เต๋อโอ้โห แถวนึ่งเขาย่างดีเลยว่ะดูนะแนะนำเลยเนาะค่ะ เวลานี่หกโมง แถวนึ่งเขาดีเขาดีเลยโอเค โอ้โห โบนัสม้ารอย่างดูเลย สวย โอ้โห มงกุฎ อ่า แถวหนึ่งเอา้าโลโบฮอดเนาะค่ะโอ้โห สวย มา อสามสิบาทได้อยู่ โอ้โห ได้โลอยู่เนาะค่ะ80 บาทนึกว่าจะสิบว่าได้แถวนึงแล้ว เมื่อกี้มันได้ซีช่องเพราะว่าลายมันเลี้ยงไปบ่หัวแถวสุดท้ายเนาะค่ะแล้วมันจะแต่งมาเรื่อยๆจนมันได้เอ่อได้นึ่งแถวพอดี สวยงามในคอมโบน้ำเนาะค่ะ เมื่อกี้ได้หาข้างแล้วกับเขาฟิสปิน เสียงยังวะ สวยงามโอ้โหปสิบาทเนี่ย หนูนะยังมีบอกว่า หกโมง เขาย่างดี กับการแตกนึ่งแถวเนาะค่ะกะร้องไปเรียนใดเลยห้าตื่นไหวนะ หนูน้านี่ก็สิ เอ่อ ตื่นขึ้นมาได้นี่ก็ตั้งนาฬิกาปลุกสามเที่ยงขึ้นกันเนาะค่ะ ตั้งไว้ตีหาอ่าโอเคมา โอ้โหบวกว่าสองร้อยเก้าสิบห้าบาทแล้วเนาะค่ะ สวย น่าจะได้ปั๊บไม่แล้วละโอเค โอ้โหเข่าเรื่อยๆ เลยว่ะ ถ้าสมมติดาบขวาล็อก2เป็นมงกุฎไก่แท้ ได้เอ่อเท่าไหร่วะร้อยหนึ่งอ่ะโอเคสามสิบบาทสิบครั้งคือเก่าเนาะค่ะสำหรับการเปิดไม้โอ้โหเชียร้อยแปดสิบบาทมาหนึ่งแถวเนาะค่ะ มาร้อยแปดสิบบาทอีกแล้ว โคตรเอาอย่าว่าเถอะโอเค ยังมาอยู่นึกว่าเจะสีบอมาอือหือสิบบาท องเศร้าแบบซีนูนักอะสิเบาโบหูเลียงแน่เนาะค่ะกะกำลังแบบเบอร์เบอร์ตึงๆ อย่างแบบซีเลยโอเคเออหาสิบาท สวย เดี๋ยวว่าสิร้องหาเวลาอื่นที่มันบ่แมนหกโมงมึงว่าทานตายแท้ตื่นเศร้าทุกมึงหนาวก็หนาวผู้ใดที่ตื่นขึ้นมา สวยสิบบาท เออมึงตัดออกไปเลยโบนาเดี๋ยวมึงก็ต้องเขาดอกตัดทิ้งเลย โอ้โหบ่เขาเลยได้โบนัสตั้งแต่รอบแรก สวยงามแบบที่เอายูมาสามร้อยห้าสิบบาท โอ้โหน่าจะเป็นสองแถวนะเมื่อกี้สองแถวแท้ๆล่ะ โอเค สวยปะกดเองไปเรื่อยๆเนาะค่ะ โอ้โห เชื่อดาบขวาน โดนๆเข่าเทียนึงเนาะค่ะดาบขวาน ส่วนมากหนูนะที่ได้เป็นพวก แจกันองุ่นแล้วก็โลเนาะค่ะ อ่ะสิบข้างคือเก้าเนาะค่ะ เรื่อยๆ โอ้โห เชื่อเลอยหาสิบมาว่ะเออมาอีกสี่ร้อยมาแน่สวยงาม อีกครั้งนึงวะโอ้โหเนี่ยเห็นบ่พอเขากดเข่าออโต้ปุ๊บ มันแตกแบบเนี่ยหลายรอบแล้ว สวยร้อยหนึ่งค่ะ อ่าเดี๋ยวนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องเอ่อลักปันสล็อตแล้วก็สล็อตเซียนพร้อมเนาะค่ะแล้วก็ยังมีของแอดมินคนอื่นๆอีกอะเข้าไปกดติดตามเลยเลยแล้วก็อย่าลืมเข่ากลุ่มน้ำเนาะค่ะกลุ่ม เทเลแกรมเออ เดี๋ยวเขาสิมีกิจกรรมมาแจกกันสู้มือเลยเนาะคะ่ะ มือนึงกะหลายรอบเลยกะเป็นเครดิตฟรีเนาะคะ่ะผู้ใดที่อยากได้สนใจกะกดเขากุ้มไปได้เลย มาร่วมสนุกกันเนาะคะ่ะโอ้โหเชี่ยบ้าเขาอีหลีว่ะอย่างว่าสรุปแล้วฟ้าสิงโตบ้าเขาแล้วค่ะมือนี่เอาเป็นเล่นเองก็ได้วะไปต่อเลย เออได้ฟรีสปินสวยมา ฟิร์ปินเขาเนาะค่ะซี่ข้างโอเคยี่ห้าบาท ตอนนี้หนูนะสะสมที่สองร้อยแล้วนะคะโอ้โหสี่ร้อยยี่สิบห้าได้ปั๊บไหมเราบัดที่นี่มาโอ้โหสี่ร้อยห้าสิบเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยแล้ว โอเค สวย โอ้โห คือเขาดีเถอะวะ โคตรเอาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนาะค่ะสำหรับรอบนี้ โอเค เดี๋ยวนู้นะสิปรับไม่แล้วค่ะ เป็นร้อยหาสิบบาท สุดไปเลย โอเคสิบไม่คือเก้าออโต้สิบครั้งเนาะค่ะ อย่าลืมเลยสำหรับการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ครั้งแรก เออ ออโต้สิบครั้งสวยอย่าว่าขาคอมโบอีกแล้วเออฟีสปินมาอีกแล้วค่ะคอมโบซีเฮ้ยเพิ่งออกฟีสปินกะเอาเลยเหรอ เนี่ยเห็นบอออโต้อีกแล้วมันมันอยู่ในออโต้อีกแล้วเห็นปะร้องเลยแล้วค่ะ โอเค อย่าว่า โอ้โห เข่าออโต้ เอ้ยว่าแมน เข่าฟรีสปิน บ่ได้เลยอย่างวะสามร้อยห้าสิบบาท สวย สองร้อยบาทเนาะคะ่ะ ขอแค่หลายกว่าไม่ที่เขากดนี่ก็โอเคละเออ ค่อยๆ เล่นไป ห้าแบบไห้หนูนะเล่นในเบิ้งจักสองชั่วโมง นี่หนูนะสิดันในเบิ้ง มาหาสิบบาทเนาะค่ะ หาสิบโอ้โห แต่งมาที่ละหาสิบเอียงวะ โอเค มาโลเนาะค่ะดาบฟวานน้ำโอ้โหเชี่ยแปดร้อยหาสิบ โคตรเอามา แต่ว่าเสียดายแจกันแถวบนเนอะวะ เออร้อยหาสิบเท่าทุนยังดีเอามาแล้วกำไรอีกหาสิบบาท เอาแจกัน ขออีกนึงดาบขวาน โอ้โหเชื่อถ้าดาบขวาน ตกล็อกสามแทน มงกุฎนะฟีสปินเขา่าโอ้โหไปค่ะโอเค สวยสามร้อยห้าสิบมา แจกันเข่าค่ะอังุนมาเออ สวยอีกร้อยนึงห้าร้อยบาท โอเค ตอนนี้สามพันแล้วอีกห้าสิบ เอา มาอีกร้อยห้าสิบโอเค บวกมาอีก 200 บาทแล้วค่ะกะค่อย ๆเล่นไปเนาะค่ะสำหรับเกมโลมา ใจห้อนเฝ้าดันตอนที่เขามีทุนหน่อยๆนี่ว่าดีเลยเนาะค่ะหนูนาบ่แนะนำเลย เพราะว่าการที่เขามีทุนหน่อยๆแล้วเขาเฝ้าดันตั้งแต่เบิร์ดจังไรก็เบิร์ดเบิร์ดแท้ๆ แต่ว่าฟันลิงตัวบ่เขาอิรลีบอกโอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยบาทเชี่ยโลอ่ะโคตรเอามา สวยงามมากค่ะหน0ึ่งพัแปดร้อยบาท โล่แท้ๆล่ะเมื่อกี้หาคาเบิ้งบ่ผิด สวยไม่อีกเจ็ดร้อยห้าสิบเอาละเดี๋ยวนูนะขอวัดดวงกันแล้วกันเนาะคะ่ะกับออโต้อีกสิบข้าง ข้างสุดท้ายเนาะคะ่ะ ตอนนี้ก็หาพันแล้ว ไป วัดดวงเนาะโอเคสองร้อยม้าเนาะคะ่ะ ไม่ละร้อยหาสิบสิบข้างกะพันหาเนาะคะ่ะก็ถือว่าวัดดวงโอ้โหโบนัสเข่ามาคุ้มแล้วัดที่เนี่ยได้แน่นอน มาค่ะเดี๋ยวเขาสิมาร้องสูตรอีปันกันโอเคค่ะ สูตรปันกดกลางก่อนค่ะโอ้โหโลโอเค โอ้โหซีโรยหาซีแม่งเปิดมากะโลเลยไปต่อไปไส้แล้วค่ะอ้าวเชี่ยปันมึงต้องคุยกับกูแล้วสองโลแล้วนะอ่ะต่อไปกลางกูว่าแล้วอ่ะกูว่าแล้วว่ามันต้องได้โลสามอัน มันโมเมนต้องสูตรแล้วล่ะหนูนะว่ามันเป็นน้ำค้นแล้วล่ะ ทีหยังวะโอ้โหสภาพได้โล่สามอันหนึ่งพันสามร้อยหาสิบโอ้โหอย่าว่าเถอะทีหยังวะ เฮ้ย มันแมนบอกปกติปกติเอ็ดคนคนอื่นเขาเลือกได้โล่แบบพี่คือหนูนาบอหนูนาถามเนี่ยเป็นอย่างมันคือได้ตะโล่วะโอ้โหได้โล่สามอันติดต่อกันมานี่หลายมือแล้วนะ ถ้าสมมติ เอ่อบ่ได้โลเลยเขากะแบบ เขาเป็นว่าอย่างอะได้ ได้นี่ไหมกระโดดไหมมีตัวกระโดดไหมโอ้โห เบิร์ดแล้วเนาะค่ะ ออโต้ได้มาหาวันซี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะคะสำหรับทุนเก้าสิบเก้าบาท สรุปแล้วฟันสิงโตสูตรปันแม่งก็ได้โลสามอันคือเกาโอเค เดี๋ยวนูน่าก็ขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องลักปันสล็อตหลักกะสล็อตเซียนพ่อมหลักกะยังมีของแอดมินคนอื่นๆน้ำเดี๋ยว สำหรับผู้ใดบ่ให้เขากุ้มเทเลแกรมกะสามารถกดเขากุ้มได้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวหนูนะสิทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป โอเค เดี๋ยวจังไหนมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาสำหรับมื่อนี้ สวัสดีค่ะ